ที่อ่ะตอนนี้เรากำลังจะออนบอร์ดแล้วเรากำลังจะเข้าเครื่องไปแล้วค่ะ เราอยู่บนเครื่องแล้วและไอ้บนเครื่องนี้ค่ะ มันมีข้อห้ามหรือมีข้อจำกัดอะไรอีกไหมคะอาจารย์คะมีค่ะ ถัดไปนะคะ อันดับแรกเราจะเห็นว่าเรายังต้องถือบัตรประชาชนเหมือนเดิมกับ boarding pass เพราะว่าพนักงานอ่ะจะตรวจตรงเกตเสร็จแล้วใช่ไหมคะเขาก็จะเข้าไปตรวจตรงเครื่องด้วยว่าคุณนั่งซีทไหนค่ะ ก็คือมันอยู่ในบอร์ดยิ่งพาร์ทใบนี้โอ้โหบอร์ดยิ่งพาร์ทนี่สำคัญมากเลยนะคะ ทุกอย่างอยู่ในนี้หมดเลย ห้ามหายห้ามขาด คือขาดในส่วนอื่นได้แต่ขาดในส่วนข้อมูลสำคัญนี้ลำบากเลยนะคะคะก็คือพอเรา เรารู้แหละ ที่นั่งเราตรงนี้ เรานั่งลงไปเรียบร้อยแล้วค่ะอาจารย์ ค่ะ เราก็ต้องรัดเข็มขัดใช่ไหมคะ เข็มขัดนิรภัยก็คือก่อนรัดอาจารย์ค่ะ เก็บสัมภาระทุกอย่างเคลียร์ก่อนนะอ่าโอเคค่ะเก็บสัมภาระเรียบร้อยแล้วอ่าทุกอย่างเคลียร์ว่ากระเป๋าวางไว้ตรงไหนอะไรยังไง แล้วรัดเข็มขัด ค่ะ รัดเข็มขัดให้เรียบร้อย เพราะหลังจากรัดเข็มขัดเสร็จแล้วค่ะ มันกรณีฉุกเฉินนะคะถ้าเกิดว่าเกิดอุบิเหตุอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะบนเครื่องบินเขามีคู่มือที่สอนด้วยนะคะอาจารย์ค่ะซึ่งคู่มือเหล่านี้ค่ะมันจะอยู่ ตรงกระเป๋าด้านหน้าของเครื่องบิน เอ้ยกระเป๋าด้านหน้านขนาองของที่นั่งค่ะ ของเรานะคะ บนเครื่องบิน เราก็หยิบขึ้นมาดูว่ามีทางออกฉุกเฉินอยู่ตรงไหน แล้วเราต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนะคะ ค่ะ แล้วก็หลังจากนั้นนะคะ สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งเพราะคนเราอ่ะจะติดมือถือ ค่ะ อาจารย์หวายติดเหมือนกันไหมคะค่ะค่ะใช่ไหมเราก็ติดทุกคนติด เพราะจะกลายเป็นว่ามือถือเนี่ยมันติดตัวไปกับเราได้ทุกที่แล้วทีนี้บนเครื่องเขาต้องปิด หมดก็นเครื่องบินนะคะบนเครื่องข้อห้ามหนึ่งก็คือต้องเก็บสัมภาระเรียบร้อย ไม่วางแบบโอ้โหระเกะระกะนั่งกอดไว้อะไรอย่างนี้มีคาดเข็มขาด หลังจากนั้น โทรศัพท์มือถือเราก็ต้องปิดปิดให้เรียบร้อยนะคะ แล้วก็สังเกตดูว่าหน้าต่างของเครื่องบินนะคะ ต้องเปิดตลอดเวลาอ๋อเปิดไว้เปิดไว้เพื่ออะไรคะจางหาะนี่คือหลายคนก็ถามว่าทำไมต้องเปิดแสงแดดมันเข้ามาฉันแสบตาฉันง่วงฉันอยากนอนนู่นนี่นะแต่การขึ้นและลง ของเครื่องบินนะคะ เราต้องเปิดเหตุผลก็คือว่า คุณลองสังเกตดูสินักบินนั่งขับอยู่ข้างหน้า เขาไม่สามารถที่จะมองข้างหลังหรือข้างๆได้เลยนะคะ คนที่จะมองให้เขาได้คือใคร ผู้โดยสารใช่ไหมคะ ใช่ค่ะ ผู้โดยสารเท่านั้นนะคะ ที่สามารถที่จะดูให้ได้ว่าเฮ้ยเกิดอุบัติเหตุภายนอกเครื่องบินไหม สังเกตมีความอะไรที่แบบมีควันออกมาเออผิดปกติ มีควันออกมาไหมจากปีกจากเครื่องยนต์หรืออะไรอย่างเงี้ย ก็เรียกแอร์ได้เลย และแอร์เขาก็จะไปบอกกับนักบินเองค่ะ